สำหรับประโยค明天我们干什么呀แปลว่า พรุ่งนี้ เราจะทำอะไรกันคำว่า明天แปลว่า พรุ่งนี้คำว่า我们แปลว่า พวกเราคำว่า干แปลว่าทำคำว่า什么แปลว่า อะไรคำว่าอย่างเป็นคำสับเสริมน้ำเสียงเพื่อใช้ในประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่า ในกรณีนี้คือคำว่านะ สำหรับประโยค我也不知道我们还有一天的时间在这座小镇里游览要不我们问问导游吧แปลว่า ไม่รู้เหมือนกัน เรามีเวลาอีกหนึ่งวันสำหรับเที่ยวในเมืองลองถามไกด์เราได้ไหมคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า也แปลว่าด้วยคำว่า不แปลว่าไม่คำว่า 知道แปลว่าทราบคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า还有แปลว่ายังมีคำว่า一天แปลว่าหนึ่งวันคำว่า的แปลว่าของคำว่า时间แปลว่าเวลาคำว่า在这座แปลว่าอยู่ที่คำว่า小镇里แปลว่านี้แห่งหรือแห่งนี้คำว่า ันแปลว่าหมู่บ้าน ในที่นี้คือที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับประโยค要不我们问问游吧แปลว่าไม่อย่างนั้น ลองถามไกด์เราได้ไหมคำว่า要不แปลว่าไม่อย่างนั้นคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า问问แปลว่าถามถามหรือลองถาม คำว่าเต่ายแปลว่าไกด์หรือมักคุเทศ คำว่า ป้า เป็นคำเสริมประกอบคำถาม ในที่นี้คือคำว่านะเถอะนะ